เราจะรู้ได้อย่างไรว่าแบตเตอรี่ของ iPhone ของเรานั้น เริ่มเสื่อมสภาพแล้วหรือยัง ผมมีคำแนะนำมาบอกนะครับ นอกจากนี้เราจะมาดูกันว่าแบตเตอรี่ของ iPhone ถ้าเสื่อมแล้ว เราจะมีทางเลือกในการที่จะเปลี่ยนแบตนั้นได้อย่างไร พร้อมกับ ผมจะมารีวิวแบตเตอรี่จาก d i s s i n g ให้ได้ฟังกันนะครับ มีแบตเตอรี่ทั้งในรุ่นของความจุแบบธรรมดา แล้วก็รุ่นเพิ่มความจุพิเศษด้วย ผมจะมารีวิวประสิทธิภาพของแบตเตอรี่รุ่นนี้ให้ได้ดูกันนะครับ ถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยนะครับ สวัสดีครับ ผมต้อมไอมดนะครับเดี๋ยวเราเข้าประเด็นกันเลยแล้วกันเกี่ยวกับเรื่องของแบตเตอรี่ iPhone นะครับเดี๋ยววิธีการเช็คง่ายๆ เลย ถ้าสมมุติว่าเราอยากรู้ว่าแบตเตอรี่ของเรานั้นเสื่อมแล้วหรือยังนะครับให้เราเข้าไปที่การตั้งค่า แบตเตอรี่สุขภาพแบตเตอรี่ และหลังจากนั้นครับจะมีข้อมูลความจุสูงสุดระบุเอาไว้อยู่นะครับ ถ้าสมมุติว่าค่านั้นมีค่าใกล้ ๆ 80%นะครับนั่นหมายความว่าแบตเตอรี่ของเรานั้น จะเริ่มเข้าสู่สภาวะแบตเตอรี่เสื่อมแล้วนะครับก็คือชาร์จไป 100%ก็จริง แต่ว่าแบตเตอรี่ของเราจะเก็บได้แค่ประมาณไม่เกิน 80%ราวๆนั้นนะครับก็เลยส่งผลให้การใช้งานของ iPhone ของเรานั้นแบตหมดเร็วนั่นเองนะครับต่อมาครับถ้าเรารู้แล้วว่าแบตเตอรี่ของเราเริ่มเสื่อม เราจะมีวิธีการในการซ่อมแบตเตอรี่ได้อย่างไรบ้าง เราจะมีการซ่อมอยู่ 2 ทางเลือกนะครับ ทางเลือกที่ 1 ก็คือเราสามารถส่งซ่อมกับทางศูนย์ของ Apple ได้ ที่เราจะเรียกติดปากกันว่าศูนย์ AASP หรือว่า Apple Authorized Service Provider นะครับ ศูนย์ Apple ที่เรารู้จักกัน แน่นอนครับ Apple Icon สยาม ถือว่าเป็นสาขาแรกและก็สาขาเดียวนะครับที่บริหารและก็ซ่อมจากทาง Apple โดยตรง แต่นอกจากนี้ครับก็จะมีทางฝั่งของตัวแทนจำหน่ายครับยังฝั่งของ iCare iMedic iCenter เหล่านี้ครับก็คือ ASP ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศนะครับถ้าแบตเตอรี่ iPhone ของเราเสื่อม เราสามารถที่จะนำเข้าไปศูนย์เหล่านี้ได้นะครับทางเลือกที่2ครับก็คือเราสามารถที่จะเปลี่ยน จากทางร้านนอกได้ ร้านนอกนั้นจะไม่ได้ขึ้นตรงกับทาง Apple ก็คือจะขึ้นอยู่กับช่าง หรือว่าอาจจะมีบริษัทต่างๆ ที่เขาเปิดบริการเหล่านี้ขึ้นมานะครับถามว่าเปลี่ยนที่ร้านนอกผิดไหมก็ไม่ได้ผิดครับ อยู่ที่ว่าใครสะดวกแบบไหนก็เปลี่ยนที่นั่น แต่สิ่งที่ผมอยากจะบอกไว้ก็คือ ในกรณีที่เราเปลี่ยนที่ร้านนอกครับสิ่งที่เราจะต้องทราบเป็นข้อมูลหลักๆ ก็คือ ในเรื่องของคุณภาพของแบตเตอรี่นะครับ แบตเตอรี่ที่เปลี่ยนในร้านซ่อมมือถือ จะมีหลายเกรดที่ทางร้านนั้นจะมาเปลี่ยนให้นะครับก็มีทั้งแบตก๊อปนะฮะแบตก๊อปคุณภาพไม่ดี แบตก๊อปคุณภาพดีนะครับแบตแท้แก่จากเครื่องอื่น หรือว่าก็จะมีอีกแบตประเภทหนึ่งก็คือแบตหมวกอกครับเรารู้แล้วว่าแบตเตอรี่ ที่จะเอามาเปลี่ยนให้ iPhone จากร้านนอกนั้น มีหลายเกรด ต่อไปผมจะมารีวิวแบตเตอรี่จากแบรนด์ d i s ิ i n g ให้ได้ชมกันนะครับ โดยแบตเตอรี่ที่ทำการผลิตนั้น มาจากโรงงานจากประเทศจีน แล้วก็โรงงานนั้นก็คือเป็นโรงงานที่ใหญ่ แล้วก็ได้มาตรฐานค่อนข้างสูงครับ คุณภาพนั้นค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวนะครับ แบรนด์ d i s ิ i n g จะมีแบตเตอรี่มาจำหน่ายอยู่ 2 ประเภท ความจุปกติกล่องนี้นะครับที่เป็นกล่องสีฟ้า ธรรมดานะครับ ก็เป็นใสๆ และอีกอย่างหนึ่งก็คือแบตเตอรี่รุ่นที่ เพิ่มความจุนะครับหน้าตาของกล่องก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้นะครับแบตเตอรี่มาตรฐานทั่วไป ขนาดความจุนั้นจะเท่าๆกับทางของ Apple ให้มานะฮะของ Apple มีเท่านี้ทางดีซิ่งก็จะมีเท่านี้เหมือนกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นในรุ่นของเพิ่มความจุนั้น จะมีการเพิ่มประจุจำนวนแบตเตอรี่ขึ้นมานะครับยกตัวอย่างเช่น iPhone 6s plus นะครับแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นมาในรุ่นนี้นะครับจะเพิ่มขึ้นมาประมาณ800มิลลิแอมหรือว่าประมาณ 30%เมื่อเทียบกับแบตเตอรี่ความจุมาตรฐานนะครับ ต่อมาครับเรามาดูแพ็กเกจกันในกล่องสิ่งที่ได้มานั้น มีตัวแบตเตอรี่ครับแล้วก็มีแถบกาวสำหรับการที่เราจะติดแบตเตอรี่ให้ยึดกับเครื่องของ iPhone ด้วยนะครับเดิมทีถ้าสมมติว่าบางแบรนด์จะมีเฉพาะตัวแบตให้อย่างเดียวนะครับดังนั้นบางทีทางร้านอาจจะต้องหากาวสองหน้ามาติดนะฮะซึ่งกาวสองหน้า บางร้านอาจจะแบบใช้คุณภาพไม่ดี หรือบางร้านอาจจะไม่ใช้ด้วยซ้ำ บางร้านนี่อาจจะใช้ กาวของเดิมอะที่มีแปะเข้าไป ผมเคยเจอบางร้านนะใช้กาวตราช้างครับกาวที่แบบติดแล้วแน่นอะคือติดอันนั้นเอาไว้ให้ลูกค้า ซึ่งบอกเลยว่ามันผิดมาก ๆ เวลาที่เราจะไปเหมือนเราจะไปแก้ไขในอนาคต หรือว่าจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่อีกรอบนึง นึกสภาพดูว่ากาวตาช้างมันแปะอยู่ตรงนั้น แล้วเวลาเราจะแกะแบตเตอรี่ออกมา ซึ่งมันแกะยากมาก ซึ่งบอกว่าวิธีการนั้นผิดมากๆครับคือถือว่าเป็นงานหยาบในการเปลี่ยนแบตเตอรี่มากๆนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าใช้กาวสองหน้าที่คุณภาพไม่ดีนะ คือใช้ไปบางทีอาจจะหลุด เครื่องตกกระแทกครั้งหนึ่งแบตอาจจะหลุดก็ได้ แบตหลุดในกรณีนี้หมายถึงแบบแบตหลุดออกจากฝาหลัง แต่ว่ามันมันจะมีเสียงแบบเวลาที่เราเขย่าเครื่องมันจะดังกรอกประมาณนั้นนะฮะ ถ้ามันล็อกไม่ดีจริง ๆ แต่ว่าในแบรนด์ดีซิ่งนี้ถ้าสมมติว่าช่างคนไหนที่ซื้อไปนะครับเขาจะให้แถบกาวมาให้ด้วย มันเพิ่มความสะดวกนตรงจุดนี้ครับ มันเหมือนว่าเป็นอีกหนึ่งมาตรฐานที่เพิ่มขึ้นมา โดยที่ช่างนั้นไม่ต้องหากาวสองหน้าเพิ่มเติมมานะครับ อีกอย่างหนึ่งครับที่ผมได้ตรวจเช็คก็คือในเรื่องของ วัดประสิทธิภาพจากแบตเตอรี่หลาย ๆ ก้อนของทางดิซิงนะครับ ผมแรนดอมมาเลยในหลายๆ กล่องที่ส่งมา นะฮะ ก็จะพบว่าแบตเตอรี่ทุกก้อนเป็นก้อนใหม่หมด ผมได้ตรวจเช็คไปแล้ว ทั้งในรุ่นของความจุมาตรฐาน แล้วก็ในรุ่นที่เพิ่มความจุ พอเปลี่ยนเสร็จเรียบร้อยผมก็ติดตั้งลงบน iPhone SE รุ่นที่ 1 ของผม แล้วก็ iPhone 6s Plus นะฮะ ลังจากที่เปลี่ยนเสร็จแล้วครับประสิทธิภาพก็คือจากเดิมครับแบตเตอรี่ของ iPhone SE แล้วก็ iPhone 6s Plus ของผมจะอยู่ราวๆ ประมาณ 81-83 คือผมใช้งานมานานมาก ยังไม่เคยแกะเปลี่ยนเลยนะอันนี้ถือว่าเปลี่ยนครั้งแรกตั้งแต่ที่ซื้อเครื่องมาประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ก็กลับมาที่ 100%ครับอ่ทั้ง 2 เครื่องเลย ต่อไปนะครับผมก็ลองทดสอบที่ iPhone 6s Plus เพราะว่า iPhone 6s Plus จะมีรุ่นทั้งความจุแบตเตอรี่มาตรฐาน แล้วก็รุ่นที่เพิ่มความจุนะฮะ รุ่นความจุมาตรฐานของ iPhone 6s แบตเตอรี่จะอยู่ที่ 2,750มิลลิแอมแต่ว่าในรุ่นที่เพิ่มความจุนะครับจะให้แบตเตอรี่มาทั้งหมด 3,550มิลลิแอมมากกว่าถึง 800มิลลิแอมต่อไปครับผมก็อยากรู้ว่าแบตเตอรี่ 2 ก้อนนี้ที่ให้ความจุมาต่างกัน ประสิทธิภาพการทำงานนั้นจะเป็นอย่างไรนะฮะ ผมลองใช้แอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Gridbench เวอร์ชัน4ในเวอร์ชันนี้จะมีเมนูการทดสอบแบตเตอรี่ ผมก็ลองทดสอบจะดิมหน้าจอเอาไว้นะครับให้หน้าจอมันมืดลง และหลังจากนั้นผมจะทดสอบแบตเตอรี่ตั้งแต่ 100%จนหมด ผลการทดสอบออกมาครับในรุ่นความจุธรรมดาของแบตเตอรี่ดิซิงนะครับ รันได้ต่อเนื่องอยู่ที่ 5 ชั่วโมงกับ 20 วินาทีนะครับ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับแบตเตอรี่รุ่นที่เพิ่มความจุ สามารถรันทดสอบได้นานถึง 6 ชั่วโมงกับ 40 นาที ซึ่งมากกว่าถึง 1 ชั่วโมงกับ 40 นาทีเลยทีเดียวนะครับ อย่างที่ได้เห็นคือผมทดสอบในเครื่องเดียวกัน แต่ว่าแบตคนละก้อนเท่านั้นนะครับ ที่ผมทำออกมาให้ดูนี้เพื่อที่จะให้เห็นว่าแบตเตอรี่ความจุมาตรฐานเท่านี้ เมื่อเปรียบเทียบกับรุ่นที่เพิ่มความจุขึ้นมา มันต่างกันมากเท่าไหร่ เพื่อจะได้เห็นความแตกต่างที่แท้จริงกันแล้วนะครับว่าเป็นในลักษณะอย่างไรนะครับผมได้อัปโหลดข้อมูลต่างๆ ลงไปในเว็บ Greek b e n นะครับยังไงก็ตามไปดูอีกทีนึง ผมแนบลิงก์รีวิวของบทความไว้ที่ใต้คลิป ยังไงก็ตามไปดูอีกทีนึงนะครับในส่วนของรายละเอียดเรื่องนั้น นี่คือผลการทดสอบที่เราได้ทดลองใช้งานแบตเตอรี่ของ d ิ s ิ่งมานะครับมาสรุปให้ฟังกันเลยนะครับว่าแบตเตอรี่ d ิ s ิ่งตรงนี้ ถามว่าคุณภาพเป็นอย่างไร ผมก็ต้องตอบว่าเป็นแบตเตอรี่ที่ได้มาตรฐานมอกนำเข้ามาจำหน่ายในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ข้อดีสำหรับทางฝั่งของช่าง ผู้ที่จะนำแบตเตอรี่นี้ไปทำการเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับก็ต้องบอกว่าสบายใจได้เพราะว่าเป็นสินค้าที่ถูกต้องตามกฎหมาย ตรงนี้เราก็คือสามารถเปลี่ยนให้ลูกค้าได้เลยอย่างสบายใจ ไม่ต้องกลัวในเรื่องของผิดกฎหมายนะครับสำหรับลูกค้าเอง องได้ความมั่นใจว่าแบตเตอรี่ตรงนี้ผ่านมาตรฐานมอกรแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับ สามารถที่จะนำไปเปลี่ยนให้กับตัวเครื่องของเราได้ มันก็สะดวกสำหรับคนที่อยู่ใกล้ ๆ ร้าน แล้วก็คนที่ไม่สามารถที่จะเดินทางเข้ามาในศูนย์ของ Apple ได้ ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่ตัวนี้ให้กับ iPhone ของเราให้สามารถใช้งานได้นะครับในราคาที่ย่อมเยานะฮะ นะครับ ถ้าใครสนใจในแบตเตอรี่ของรุ่นนี้ยังไงก็ลองดูข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมแนบเอาไว้ให้ แล้วถ้าสมมุติว่าถ้าอยากจะเปลี่ยนเองสามารถสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ได้ หรือว่าถ้าใครอยากจะไปให้ร้านเปลี่ยนให้ทางดิซิ่งเขาก็จะมีตัวแทนจำหน่ายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ซึ่งเป็นร้านค้าที่รับแบตเตอรี่ของเขามา แล้วก็จะเปลี่ยนให้ที่หน้าร้าน ยังไงก็ไปดูข้อมูลที่ใต้คลิปนี้ที่ผมแนบเอาไว้ให้นะครับ ในเรื่องราคาก็เช่นกันครับราคาของแบตเตอรี่จากดิซิ่งนั้นผมแนบมาให้ดูตามนี้ได้เลยนะครับถ้าเป็น ็นความจุมาตรฐานของแต่ละรุ่นราคาเท่าไหร่ แล้วก็อีกหนึ่งตารางนะครับก็คือเป็นในรุ่นเพิ่มความจุนะครับ ซึ่งในรุ่นเพิ่มความจุจะไม่ได้มีสำหรับทุกรุ่นนะครับ เราก็เลือกเอาว่ารุ่นไหนที่เราอยากจะใช้ สามารถเลือกไปใช้งานได้เลย นี่คือรีวิวแบตเตอรี่จากทางฝั่งของ d i s ซิงนะครับนำมาให้ชมกัน ยังไงก็นำข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณา พื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจ ก่อนที่เราจะนำเครื่อง iPhone ของเราไปทำการเปลี่ยนแบตเตอรี่นะครับทางนี้ต้องขอขอบคุณทาง d ีซิ่งไทยแลนด์ที่สนับสนุนการรีวิวในครั้งนี้นะครับ ผมต้องอนุขอตัวลาไปก่อน ไว้เดี๋ยวเราพบกันในรอบหน้า สวัสดีครับ Let's go